วัสดีครับ ผมชื่อราชา เราเจอกันอีกแล้วครับ เจอผมเมื่อไหร่ ต้องมีโปรโมชั่นอดใจไม่ได้ทุกที ผมเป็นเจ้าของร้านตัดสูตร Monte Carlo Tailors ผมเป็นผู้เชี่ยวชาญสูตรสากลสั่งตัดเสื้อเชิ้ตและกางเกงเป็นหลักครับ ซึ่งนำมาสู่ perfect look ที่คุณกำลังมองหา หลังจากโปรโมชั่นที่แล้ว ที่ได้ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามผมเลยออกโปรโมชั่นสุดฮอตสำหรับหน้าร้อนอย่างนี้พร้อมกัน 3 โปรโมชั่นเลยนะครับ แน่นอนครับ หน้าร้อนอย่างนี้คุณไม่ต้องการใส่สูทใช่ไหมครับโปรโมชั่นแรก นี่เลยครับเซ็ตสุดคุ้ม 1 เสื้อเชิ้ต1กางเกงในราคาเพียง 1,999 บาท โปรโมชั่นที่ 2 สำหรับคนที่ต้องการมีเสื้อเชิ้ตเท่ๆหลายๆ ตัวนะครับเสื้อเชิ้ต3ตัวในราคาเพียง 2,699 บาท โปรโมชั่นที่ 3 นุ่มหล่อหรือสุภาพสตรีที่ต้องการกางเกงหรือกระโปรงสั่งตัดนะครับ เอาไปเลยครับ กางเกงหรือกระโปรง 3 ตัวในราคาเพียง 3,999 บาท รีบหน่อยนะครับ แต่ละโปรโมชั่นมีแค่ร้อยแพ็กเกจเท่านั้น หมดแล้วหมดเลยนะครับ พิเศษสำหรับคนที่บุ๊กเข้ามา 20 คนแรก ผมแถมเน็กไทฟรีให้อีก 1 เส้นอดใจไม่ได้แล้วใช่ไหมครับ รีบโทรหาผมเลยนะครับ ที่ 086-330-7228 Monte Carlo Tailors Perfect Look ที่คุณกำลังมองหา